จากวิดีโอที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะคะ มาสนุกกับบทเรียนกันต่อได้เลยค่ะทำความรู้จักข้อมูลประเภทสูตรและฟังก์ชันกันไปแล้ว เรามาลองใส่สูตรและฟังก์ชันกันนะคะ เริ่มจากการใส่ข้อมูลแบบออโต้ฟิลก่อนนะคะ เพราะจะสร้างความสะดวกในการใส่ข้อมูลแบบอ้างอิงตำแหน่ง Autofill เป็นการคัดลอกข้อมูล โดยคลิกเลือกเซลล์ต้นฉบับ แล้วคลิกเมาส์ค้างปุ่ม ด้านล่างขวาของเซลล์ที่ต้องการคัดลอก ในที่นี้ต้นฉบับอยู่ด้านบนก็จะลากลงมาด้านล่างนะคะ หรือต้นฉบับอาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้ ก็จะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน หรือจะลากจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายก็ได้ทั้งหมดนะคะ นอกจากนั้น สามารถเติมข้อมูลที่มีการเพิ่มลดอย่างคงที่ได้อีกด้วย เช่นข้อมูลที่เป็น1 2 3 4 ซึ่งเพิ่มทีละ 1 ก็สามารถใช้ออโต้ฟิลได้ แต่ต้องเลือกต้นฉบับมากกว่า1เซลล์เพื่อให้รู้ว่าเป็นการคัดลอกข้อมูลแบบเพิ่มค่าทีละ 1 ในที่นี้ก็จะต้องมีต้นฉบับเป็น 1 และ 2 ก็ทำการเลือกเซลล์1 2 แล้วลากนะคะ ก็จะได้การเติมข้อมูลแบบเพิ่มค่าทีละหนึ่งนั่นเอง ถัดมาเป็นการอ้างอิงตำแหน่งนะคะ การอ้างอิงที่ใช้มากที่สุดคือแบบ relative เราจะนำข้อมูลในแถวที่ 2 มาเติมในแถวที่ 5 โดยการอ้างอิงตำแหน่งนะคะ เริ่มจากอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ B2 ในเซลล์ B5 ก็จะพิมพ์ข้อมูล ในเซลล์ B5 ว่า เท่ากับ B2 ข้อมูลใน B2 ก็จะมาแสดงใน B5 ซึ่งการที่เราใส่ข้อมูลแบบอ้างอิงเซลล์ B2 ในเซลล์ B5 หมายถึงอ้างอิงข้อมูลในเซลล์ด้านบน3เซลล์ในคอลัมน์เดียวกัน และต้องการอ้างอิงเซลล์ C2 ในเซลล์ C5 ก็หมายถึงอ้างอิงข้อมูลในเซลล์ด้านบน 3 เซลล์ ในคอลัมน์เดียวกันเช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้การออโต้ฟิลเพื่อคัดลอกได้นะคะ ข้อมูลใน D E F ก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลชุดนี้ มาไว้ในแถวที่ 6 7 8 9 ด้วย โดยคัดลอกมาจากแถวที่ 5 โดยใช้วิธีการออโต้ฟิลนั้นไม่สามารถทำได้นะคะ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแบบ relative อ้างอิงเซลล์ที่อยู่ด้านบน 3 เซลล์ ถ้าอ้างอิงเซลล์ในแถวที่ 6 ก็จะได้เป็นค่าในแถวที่ 3 ถ้าอ้างอิงเซลล์ในแถวที่ 7 ก็จะได้เป็นค่าในแถวที่ 4 นั่นเองนะคะ ดังนั้นถ้าต้องการคัดลอกจากต้นฉบับเป็นเซลล์ในแถวที่5 จะต้องเปลี่ยนเป็นการอ้างอิงแบบโดยตรงหรือ absolute จึงจะสามารถอ้างอิงได้ โดยใส่เครื่องหมายดอลลาร์ i g n ด้านหน้าชื่อแถวและคอลัมน์ แล้วเมื่อลองคัดลอกดู ก็จะเห็นว่าได้ค่าเดียวกัน เพราะเป็นการอ้างอิงแบบเจาะจงนั่นเองนะคะ และเมื่อเราเปลี่ยนการอ้างอิงในแถวที่ 5 ทั้งแถว แล้วก็จะสามารถใช้ข้อมูลในแถวที่ 5 เป็นต้นฉบับในการคัดลอกข้อมูลมายังเซลล์ด้านล่างได้เลย เซลล์ที่อ้างอิงก็จะเป็นเซลล์เดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งนั่นเองนะคะ กำลังสนุกกับบทเรียนกันอยู่เลยใช่ไหมคะ เนื้อหาไม่ได้มีแค่นี้นะคะ ติดตามต่อกันในวิดีโอถัดไปได้เลยค่ะ